่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการพบพิคเนตพยากรณ์นะคะวันนี้ก็คุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในรอบเดือนมีนาคมนะวันนี้เราก็มาสักการะนะคะองค์พบพิคเนตนะคะฟังพญานาคราชเนี่ยนะคะฟังนี้นะคะเดี๋ยว เราก็จะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์กันนะคะ ในเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวด้วยไพ่นะคะพระพิคเนตนะคะอย่างรู้นะก็ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวซูมหน่อยซูมนี่นะคะเดี๋ยวดวงคนวันจันทร์นะคะ จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราสับกันสดๆนะคะ เกิดวันจันทร์นะคะในรอบเดือนมีนาคมช่วงวันที่หนึ่งนะคะถึงวันที่สิบชาววันจันทร์นะดวงท่านนะธุรกิจนะกิจการการงานเนี่ยสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยนะจะมีการขยับขยายนะ กจการการค้าเนี่ยสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยจะมีการขยับขยายธุรกิจนะคะ การลงทุนในช่วงวันที่1ถึงวันที่ 10เนี่ยมีการขยับขยายมีการลงทุนนะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะได้เงินก้อนใหญ่นะะสำหรับชาววันจันทร์นะคะหรือใครที่จะไปสมัครงานเนี่ยท่านก็จะได้งานทำนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ แล้วก็ช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 10เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการขับขี่รถนะแก๊สแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะ หรือว่าต้องระมัดระวังนะคะการหกล้มลื่นล้มสำหรับชาววันจันทร์นิดนึงนะแต่ว่างานที่ดีนะก็จะมีโอกาสนะคะได้รับขึ้นตำแหน่งนะคะพวกทำงานข้าราชการเนี่ยนะท่านก็มีโอกาสขึ้นตำแหน่งนะคะแล้วก็อันเนี้ยต้องระมัดระวังนะชาววันจันทร์นะคะเด็กนะคะจะสร้างปัญหาให้กับท่านนะสำหรับชาววันจันทร์นะแล้วก็มีธุรกิจของท่านเนี่ยจะขยับขยายนะคะอันนี้ท่านจะมีโชคมีลาภในวันที่1ถึงวันที่10 นะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะยังมีการซ่อมรถรถเสียรถพังนะ วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหรือว่ามีการต่อประกันรถอัคคีภัยนะ ในช่วงนี้ด้วยนะ แล้วก็การงานเนี่ยจะขยายตัวนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะคะเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะนะคะเดี๋ยวกล้องซูมนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์สวยๆนะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะ หมออีน้าแม่นๆนะคะเป็นคนสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะสำหรับบำรุงผิวหน้าขาวใสนะคะลดฝ้ากจุดด่างดำนะท่านใดที่สนใจนะคะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแบรนด์สวยๆ ของหมออีน้านะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะสวยๆ .com นะคะหรือโทรมาตอนนี้นะคะ063 1650695นะคะโทรมาสอบถามได้อะต่อนะคะประมาณวันที่11 นะ อ่า 11 11 ถึงวันที่เอ่อ20นะชาววันจันทร์เนี่ยความรักดีนะอ่าธุรกิจการงานความรักสมหวังทีนี้การลงทุนหรือว่า ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่าคนมาหลอกลวงนะคะทำธุรกิจการงานเนี่ยนะช่วงประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะจะมีโชคมีลาบการเงินก็จะสะพัดนะธุรกิจที่เกี่ยวกับนำเข้าส่งออกนี่ดีนะคะ แต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งประมาณจันเดินไปนะสำหรับชาววันจันทร์มีโอกาสเดินทางออกต่างประเทศนะสำหรับชาววันจันทร์นะคะอันนี้ไพ่พิฆเน์หมายถึงว่าการงานท่านาจะสำเร็จนะดวงดีนะอ่ะท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชานะอ่ากำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวง 12 ราศีนะคะ แก้ปีชงนะให้รวยปังๆนะคะก็จะมีอ่าเป็นแหวนเป็นกำไรนะคะ เป็นสร้อยนะคะ แฟนคลับนะเข้าไปดูได้นะคะที่เฟซบุ๊กหมอยหน้าแม่นๆนะคะหรือเฟซบุ๊กอาจารย์ยิงหน้านะคะก็เข้าไปบูชากันนะคะเสริมดวงต่อวันจันทร์ประมาณวันที่ยี่สิบถึงสามเอ็ดนะคะเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงยี่สิบถึงสามเอ็ดชาววันจันทร์นะระมัดระวังนะของหายทรัพย์สินมีค่าหายกระเป๋าสตางค์หายหรือว่า โดนขโมยของมีค่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยโดนเนี่ยคนคิดไม่ดีหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยโดนความรักก็ต้องระมัดระวังนะชาววันจันทร์มีปากเสียงกับคนรักหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายนะทะเลาะตบตีกัน แต่ว่าชาววันจันทร์มีเกณฑ์นะอาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่จะป่วยเข้าโรงพยาบาลในช่วงของปลายเดือนก็ได้นะแต่การเงินจะช็อตนะชาววันจันทร์ในช่วงปลายเดือนเนี่ยการเงินติดขัดนะ การค้าการขายอะไรยอดสำคัญนจะเงียบๆในช่วงปลายเดือนนิดนึง ชาววันจันทร์นะจะอื่นๆนิดนึงแต่ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยถือว่าถูกเชื้อโรคนะจะจะขยายจะเติมโตก็โอเคนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ